านผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะดียังไงคะอออย่างแรกเลยนะคะ ตัววีทัศเนี่ยพี่จะแบ่งง่ายๆเลยค่ะคะแบ่งเป็น 4 ช่วงวัยช่วงวัยแรกสำหรับ น้องนักเรียนนักศึกษาค่ะอาจจะแบบว่าเครียดจากการต้องเอนทรานใช่หรือ พักผ่อนไม่เพียงพอใช่ เดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปเนาะะคือเนื่องจากว่าเรียนหนังสือหนักละ ยังอยู่กับโลกโซเชียลด้วยตาดึกจ้องโทรศัพท์ใช่ แล้วก็นอนดึกบางคนก็แบบว่าเล่นอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยก็จะนอนดึกนะคะ ตื่นเช้ามาก็จะไม่สดชื่น ความจำก็จะจำไม่ดี น้องบอกว่าปุ๋ยพี่คะ หนูอ่านหนังสือทั้งคืนเลยค่ะ แต่หนูจำไม่ได้สักตัวเลย เป็นนะใช่ไหมตอนเด็กๆเป็นเหมือนกันคืออีกวันหนึ่งเนี่ยจะจะไปทำข้อสอบแล้ว อ่านทั้งคืนอ่านยันตีห้าหกโมงตอนเช้าทำข้อสอบไม่ได้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มนี้วีทัศเนี่ยนะคะ ก็จะช่วยในเรื่องของทำให้สมองเนี่ยเฟรชความจำเพิ่มความจำนะคะทำให้จำอ่านหนังสือเนี่ย ท่องรอบเดียวเนี่ยความจำดีขึ้นนะคะแล้วก็หลับลึกหลับสบายสดชื่นมีแรงคือหมายความว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมีแรง คือสมองสดชื่นปลอดโปร่งไปเรียนนะคะรู้เรื่องแน่นอนใช่บางคนบอกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือก่อนสอบละเพราะว่าไปเรียนหนังสือเนี่ยสมองเนี่ยจำได้ดี สดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะสมองสดชื่นเฟรชเลยนะพอไปฟังอาจารย์สอนที่ห้องเนี่ย ครั้งเดียวจำได้ ไม่ต้องอ่านทวนละนะคะ อันนี้ก็คือในเรื่องของกลุ่มวัยนักเรียนนักศึกษา โอเคนะคะกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มวัยทำงานะนะคะ กลุ่มวัยทำงานออฟฟิศซินโดมค่ะ น้องเชอรี่ไม่ะะพูดเลยอ่าเป็นอยู่ไหม ไม่เป็น ไม่เป็น แต่ไม่แน่ เดี๋ยวจะลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปทานดูนะคะ ออฟฟิศซินโดมมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยคือทำงานทั้งวัน เหนื่อย แล้วก็เหมือนกันค่ะ ได้หน้าลืมหลังเอออ่า ความจำไม่ค่อยดีบ่ายบ่ายมาโอ้ฉันอยากจะหลับแล้วก็แล้วหลังจากที่ทานอาหารเที่ยงเสร็จปุ๊บใช่ใช่ยิ่งไปทานข้าวเหนียวส้มตำมาอ่านะคะข้าวเหนียวตกถุงท้องเท่าไหร่ใช่ฉันอยากฉันอยากจะหลับแล้วนะคะ แล้วก็ ทำงานก็บางคนนะ ทำงานถึง2องทุ่มสามทุ่มเขาเรียกว่า OT ใช่ไหมอ๋อ หรือว่ากว่าจะกลับถึงบ้านก็4ี่ห้าทุ่มค่ะ กว่ากลับถึงบ้านเสร็จเล่นโซเชียลต่อ ใช่ กว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสอง แล้วทำยังไงอะตีห้าตื่นอีกละใช่ นี่คือชีวิตประจำวันของกลุ่มวัยทำงานใในยุคปัจจุบันเขาเรียกว่ามนุษย์เงินเดือน ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือตัววีทัศเนี่ยจะช่วยในเรื่องของทำให้หลับลึกหลับสบายนะคะ ตื่นเช้ามาแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋า มีแรงในการทำงานนะคะ ระหว่างวันเนี่ยก็จะเพิ่มความจำนะคะไม่ได้หน้าลืมหลังนะคะทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้านายก็จะรักเจ้านายก็จะชมนะคะทำงานอยู่สองสองคนบางคนเนี่ยนะ ฟุบหลับคาโต๊ะเลย จริง คือคือฉันหมดแรงละ ใช่ แต่พอวีทัศเนี่ยวีทัศจะช่วยทำให้ฉันมีแรงได้ถึงสองสามทุ่มอ่าทำงานได้อย่างเต็มที่เเพอๆได้ตำแหน่งอ่าใช่ เพราะว่าแบบว่า ร่างกายเราพร้อมไง กายพร้อมใจพร้อมเราก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น ถูกต้องนะคะ อันนี้ก็คือในเรื่องของกลุ่มวัยทำงาน นะคะ อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3นะคะก็เขาเรียกว่ากลุ่มไวทองไวเพชรน้องเชอรี่รู้จักไหมไวทองไวเพชรใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวนี้นะคะ คือคุณหมอบอกว่าประมาณประมาณ 60 นะ แต่เดี๋ยวนี้เมื่อโลกมันเปลี่ยนการใช้ชีวิตก็เปลี่ยน เดี๋ยวนี้นะคะ45ขึ้นแล้วค่ะ ลดลงจริงหรอใช่45นะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่มีอาการบุบบุบวบว่าร้อนร้อนหนาวหนาวนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเหมือนว่า ใครมาพูดก็ไม่เข้าหูใช่ไหมขี้วินขี้เวียงรู้สึกว่าหงุดหงิดตลอดเวลาท่านผู้ชม แล้วบางทีเนี่ย บอกได้คำเดียวว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศร้อน นิดนึงขับรถนิดนึงจะชนกันก็หงุดหงิดบางทีโทรศัพท์ไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดใช่ใช่ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนั้นค่ะ ก็คือวัยทองนะคะ สำหรับผู้หญิงนะคะ อายุที่ 45 ปีขึ้นไปนะคะ เป็นช่วงวัยของการที่มีฮอร์โมนเพศหญิงอ่ะ ลดลง ถ้าเป็นวัยเพชรนะคะก็คือผู้ชาย ก็อายุ 45 ปีเหมือนกัน คือฮอร์โมนเพศชายลดลง บางทีเขาบอกว่าพ่อแม่ช่วงไหนเนี่ยคือวัยอยู่ในช่วงของวัยทองวัยเพชรเนี่ยลูกหนีแล้วเพราะว่าพ่อแม่ตีกัน เดี๋ยววีนเดี๋ยวเวี่ยงไม่รู้ตัวนะค่ะอ่าไม่รู้ตัวเพราะนั้นก็ทะเลาะกันง่ายหน่อยช่วงนี้นะคะ ตัววีทัศเนี่ยนะคะ ตัวเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของลดอาการวัยทองวัยเพชร เช่นบูบูบับว่าร้อนนหนาวหนาวนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะคะอารมณ์แปรปรวนนะคะ ปัสสาวะกระปิดกระปอยนะคะขี้หงุดหงิดง่าย ตัวนี้วีทัศก็จะช่วยลดอาการไวทองและไวเพชรลงได้นะคะคะ แล้วก็ถ้าเกิดทานวีทัศอย่างต่อเนื่องนะคะ เนื่องจากวีทัศประกอบไปด้วย โสมเห็ดลินจือและถังเช่านะคะ ก็จะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลความดันไขมันแล้วก็น้ำตาลในเลือดให้สามารถ อยู่กันอย่างสมดุลได้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติต้องบอกว่าข้อดีมันมีเยอะมากๆ เลยเลยถึงช่วง ใช่ก็คือกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุก็คือ 60 อัพละนะคะ ก็คือ 60อัพคือกลุ่มเนี้ยพี่เข้าใจเลยนะคะ ว่าหลายคนที่มาหาพี่เนี่ยคือไม่อยากเป็นภาระลูกหลานน้องเชอรี่คือฉันอยากมีแรงอะ่ะ ฉันอยากขับรถเองได้ ฉันอยากไปไหนมาไหนเองนะ ฉันอยากเที่ยวอะ่ะ คือฉันทำงานหาเงินมา ฉันเหนื่อยละกเกษียณแล้วแต่ฉันมีเงิน แล้วแต่ฉันไม่อยากเป็นภาระลูกหลานว่าเธอต้องผ่านใช่ แต่ว่าอยากใจใจไปนะ ใช่ไหมกายพร้อมใจพร้อม แต่ร่างกายไม่ไปอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวีทัศเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายพร้อมอ่าว่าให้กายพร้อมใจพร้อมละอยากไปไหนอยากไปเที่ยวไปเที่ยวได้ อยากกินอะไรก็กินได้ ไม่เป็นภาระลูกหลาน ทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะ หรือสำหรับคนที่ เข้าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดมา พักฟื้นต้องการการฟื้นตัวนะคะ วีทัศก็จะช่วยในเรื่องของทำให้เนี่ยสุขภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติได้ได้เร็วมากขึ้นนะคะ เพราะว่าแผลมันหายเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะคือแบบ เราฟื้นฟูจากภายในคือเลือดไหลเวียนได้ดีบำรุงร่างกายนะคะ ก็คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะทำให้เราฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นออะไรประมาณนี้ฉันฉั่ขอถามหน่อยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าส่วนตัวสำหรับสาวๆ หรือหนุ่มๆเนี่ยจริงๆ สมัยนี้เขาชอบทำศัลยกรรม ค่ะใครที่ทำศัลยกรรมอย่างเงี้ยค่ะ อยากให้แผลมันหายเร็วอยากให้รู้สึกว่าร่างกายมันฟื้นตัวทานได้ไหมก็ทานได้นะคะ ก็จะทำให้แต่ว่าอันเนี้ยเนี่ยไม่ได้ช่วยในเกี่ยวกับเรื่องลดลดรอยแผลนะคะ แต่ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้น แข็งแรงมากขึ้นมีแรงลุกขึ้นมาทำกิจกรรม ทำนู่นทำนี่สามารถจะทำได้เร็วมากขึ้น ไม่ต้องนอนพักแบบเป็นเดือนนะคะอาจจะลดระยะเวลาลงหรือครึ่งหนึ่งนะคะ ก็คือทำให้ ฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้ดีขึ้นค่ะท่านผู้ชมค่ะฟังขนาดนี้แล้วบอกได้คำเดียวว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แผงเล็กๆแค่นี้ใช่ค่ะสรรพคุณเขาอัดแน่นมากๆเลยนะ ทานได้ทุกช่วงอายุเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเด็ก ช่วงวัยทำงาน ช่วงวัยทองนะคะรวมถึง ช่วงวัยชราใช่ทานได้ รวมถึงแบบว่ายุคนี้คนทำศัลยกรรมเยอะอย่างที่เซรี่บอกไปแล้วตัวนี้ก็ทานได้ ตอบโจทย์จริง ๆ ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วค่ะ